ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับมาครับะตามตามครูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัชฮะดูฮชฮัดูอัชฮะดูอัชฮัดูอัลลาฮ์อัลลาอิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะฮะฮัดูวะอัชฮะดูอาวะสฮัดูวะอัชฮะดูอาวาสวะอัชวะอัชฮัดูฮัดูอันนาอันนา มุฮัมมัดันมุฮัมมัดันอับดุฮูอับดุฮูวะรอซูลุฮูวะรอซูลุฮูข้าพเจ้าข้าพเจ้า ขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใด ที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้ที่ควรที่ควรแต่ แก่การเคารพกราบไหว้การเคารพกราบไหว้อย่างแท้จริงอย่างแท้จริง นอกจากพระองค์อัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ และข้าพเจ้าและข้าพเจ้า ขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงแท้จริง ท่านศาสดามุฮัมมัดท่านศาสดาอัลฮุมฮัดท่านศาสดามุฮัมมัดท่านศาสดามุฮัมมัด เป็นบ่าวเป็นบ่าว และศาสนาทูตของพระองค์และศาสนาทูตของพระองค์ อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละนะครับ นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับ ผมเป็นมุสลิม แล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยพระผู้เป็นเจ้านั้นได้อภัยโทษบาปต่างๆให้กับเราทั้งหมดแล้ว วันนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมคือคนใหม่ครับนะครับ ดวงวิญญาณดวงใหม่ ชีวิตใหม่นะครับ ซึ่งยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าเรียบร้อยแล้ว